พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Thailand Tech Show 2017 Innovation เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่มองหางานวิจัยหรือเทคโนโลยีเจ๋ง ๆ มาช่วยสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าธุรกิจไม่ควรพลาด Thailand Tech Show 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยสุดยอดงานวิจัยพร้อมขายเชิงพาณิชย์เวทีสัมมนาสร้างพลังให้ธุรกิจและกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย สวทช ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน Thailand Tech Show 2017 i n n o v a t i o n เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม วันที่ 20-24 กันยายนนี้ที่ฮอลล์106ไบเทคบางนา ภายในงานนอกจากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงกว่า 200 ผลงานในการนำไปต่อยอดและลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือบริการแล้วยังมี NASDAQ Investors Day 2017 เปิดเวทีให้นักวิจัยนำเสนอผลงานเด่น ในรูปแบบ pitching จับคู่นักลงทุน พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการและเวทีสัมมนาที่ให้ความรู้ ด้านการทำธุรกิจจุดประกายความคิด และให้คำปรึกษาพร้อมบริการแบบครบวงจร ร่วมค้นคำตอบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างพลังให้ธุรกิจไทยเติบโตได้อย่างไร ในงาน Thailand Tech Show 2017 www.nasda.or.th/thailandtechshow สนับสนุนงานวิจัยโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000